อกทัลกการพบผู้คนมาเป็นเหมือนความปลอดภัยดีที่สุดมีชื่อเรียกกันว่าบ้าน หนักมากที่สุดจงเป็นเรื่องที่ว่าอื่นมีความสุขเมื่อเราตื่นพร้อมกับใครอยู่ข้างๆ ปากที่เขายิ้มเราไม่หุบชนกันไม่อยู่แสงสาดที่จูบแต่ก็ไม่ได้จูบอ่ะตกกลุ่มแล้วจะของบ้านแล้วทุกทีใจไม่อยู่ เดินทางมาไกลก่อนที่จะถามเปิดให้ถามพันปัญหากันมาทางใดเป็นผู้ช่วยเหลือตำแหน่ง ัดแต่งความรู้สึกให้สบายใจอบอุ่นแบบไม่คิดจะฝัน ไม่สับสนหรือมีเครื่องหมายคำถามเหมือนได้เจอสิ่งสำคัญที่เคยทำมันหล่นหายค้นพบสวยๆ งามสับเป็นเธอกับหนึ่งหลัง